วันนี้เราจะมาเล่นเกม Fortune XO ผมเดี๋ยวเราดูว่าจะแตกดีขนาดไหนนะครับ ผมเออมาพร้อมแล้วเดี๋ยวเราก็ไปดูพร้อม ๆ กันเลยนะจ๊ะว่าจะเข้าดียังไง เกมนี้ครับผม เป็นเกมโอ้โหเกิดส้มอีกเม็ดนึงนะมึงรู้เรื่องเมื่อนั้นลุยกันต่อไปเลยครับผมเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดดิ่งแจ้งเตือนให้เราด้วยนะจ๊ะโอ้โหก้อนทองเข้ามาเม็ดนี้ เอาเรื่องจ้า ไปกันเลยลุยกันยาวผมสำหรับวันนี้วันใหม่ของเราโอ้โหเกือบโดนนะผมแต่ไม่โดนนะฮะต้องบอกกผมว่าผมเกมนี้เป็นเกมเก่านะผมเป็นเกมเก่ารุ่นแรกเลยนะเกมเก่ารุ่นแรกเลยที่ว่าคนมองข้ามกันไปค่อนข้าง เยอะโอ้โหเข้ามาจนได้ผมก้อนทองจำนวนหกก้อนนะผมพี่น้องทุกท่านเออ ต้องบอกกับผมว่าช็อตนี้ของเราระดับซูเปอร์วินซูเปอร์เมกาบีน ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมในช่วงเวลานี้ด้วยนะครับผมที่สำคัญครับผม เราตอนเนี้ยมีโปรตอนนี้มีโปรดีๆครับผมส่วนโปรอะไรนั้นนะ ผมไม่บอกเข้าไปดูเองได้ที่หน้าของเราครับผมได้ที่หน้าเราได้ปากหมดเอาไว้แล้วปากหมดเอาไว้ให้แล้วด้านล่างคลิปนี้ผมก็สามารถตามเข้ามาดูกันได้ตามมาเล่นกันได้เนาะก็ได้หรือไม่ได้ บวกหรือไม่บวกก็คอมเมนต์กลับมาให้เราทราบด้วยนะผมโอ้โหได้มาอีกแปดร้อยผมเออ จะจะเลยครับผมก็มาฝากนะผมเกมนี้อยู่ในค่ายพีจีนะผมสาฝากด้วยนะจ๊ะสามารถเข้ามาเล่นด้วยกันได้นะผมฝากชอบกดไลค์และกดเลิฟเออโอ้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ไหมเนี่ยแต่ขนาดนี้มาขอรออีกสักเม็ดอืมมาดูหน่อยจะเป็นยังไง เข้าหน่อยเข้าหน่อยเข้าหน่อยเข้าอีกสักเม็ดก้อนทองเข้ามาเลิกเลยก้อนทองก้อนทองอยู่ไหนเอาละครับผมกระโดดเม็ดนี้โอ้โหไม่ได้ครับผมโอ้โหหลอกไปทีนึง กดดอกไปทีนึงโอ้โหก้อนทองเกือบมา ไป ไป ไปลุย เออ แม่งเอ้ย เหมือนจะเข้าแต่ไม่เข้าผม ดันไปเรื่อยๆวันนี้มาอีก3 0 0 ครับผม รู้เรื่องโอ้โหเป็น80 นะผมผู้ชม ดอกนี้โดดหรือเปล่าเรียบร้อยไม่โดดเหมือนเดิมครับผมไอ้บัวทอง เออมาดันไปลูกพ่อดันไปดอกนี้ขอหน่อยเรียบร้อย โอ้โหเหมือนจะโดดแต่ไม่โดดสองสามรอบนะท่านผู้ชม เออ มาเข้าหน่อยลูกเข้าหน่อยเข้าหน่อย ทำมาหากินกันหน่อยปะโถคิดว่าจะไม่ได้แล้ว ผมเลิกแล้วผมถ้าไม่เลิกแล้วเดี๋ยวไม่ได้ ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นแจ้งเตือนให้เราด้วยนะจ๊ะ ก็พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะเราจะมาเล่นไอโชว์อีกก็ ฝากกดไลค์กดแชร์ กดซับสไครป์ด้วยนะ กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดคอมเมนต์โอเคพบกันในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ